สวัสดีนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำทีมงานค่ะ วันนี้เรามีทีมงานมาให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราจำนวนหกชีวิต ประกอบด้วยคุณนักติการแก้วใจค่ะ จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนว่าใครบ้างควรจะมีสิทธิในการลงทะเบียนค่ะน้องพิมพันธ์สากรสิริค่ะ เป็นผู้ดำเนินเกี่ยวกับเรื่องโครงการมาตั้งแต่ปักเก่านะคะ จะเป็นคนรู้ดีในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ระบบด้วย เดี๋ยวถ้าใครสงสัยอะไรเรื่องอะไรยังไงขอให้สอบถามรายละเอียดมาได้เลยเพราะเราเตรียมทีมงานมาเพื่อจะตอบคำถามทุกท่านน้องวนิดาณติณติทวีวัฒน์ค่ะน้องสัตติธรด้านหลังค่ะ ยืนผมยาวที่ไม่ได้มัดนะคะอีกคนหนึ่งน้องปริสันค่ะหกคนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องหม ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทราบว่ากลุ่มเป้าหมายวันนี้คือ ส่วนใหญ่จะเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เรามีความต้องการอยู่พอดีอย่างน้อยเราก็จะได้มาพูดคุยกันให้รู้และเข้าใจเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปขยายผลแจ้งให้ลูกบ้านทราบเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยราชการนะคะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติก่อนว่า คุณสมบัติในเรื่องของคนที่จะมาลงทะเบียนนั้นเนี่ย ประกอบด้วยอะไรบ้างใครบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะมาลงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะครับสวัสดีครับผมนักการเชื่อแต่อครับเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการตลาดครับวันนี้มาในนามตัวแทนของกระทรวงการคลังมาที่แจงทำความเข้าใจเรื่องทั้งหมดครับก่อนอื่นขอแนะนำกระทรวงการคลังก่อนผมเมื่อบรรจุข้าราชการใหม่ผมมีหน้าที่ดูแลเรื่องเงิน ต่างๆที่มันไม่มีระเบียบกฎหมายเราให้ใช้จ่ายได้ครับจากของวัดนะกรมการปกครองเกี่ยวอย่างมากกับกระทรวงการเพราะว่ากำลังเปลี่ยนบ้างไม่มีเงินไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินค่าตอบแทนใดๆใช้อำนาจกระทรวงการงอนุมัติให้นะครับเงินค่าตอบแทนที่เรียกว่าเงินเดือนเนี่ยใช้อำนาจของกระทรวงการอนุมัติให้เวลาจะเพิ่ม หรืออะไรต้องชี้แจงว่าหน้าที่ กับเงินที่ที่ได้มันไม่เหมาะกับการต้องปรับต้นต้องอะไรผมต้องไปค้นหากฎหมายครับโดยว่ามาที่นี่เนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันด้วย ตามพรบปกครองท้องที่พศ2 4 5 7เราวัดปีมาแล้วนะครับก่อนพวกเราทั้งหมดเกิดนร้อยกว่าปีแล้วมีนลังที่จะบ้านแล้วครับสมัยรัชกาลที่หกแล้วก็ได้เปลี่ยนกฎหมาย เดิมสมัยรัชกาลที่5มาใช้กฎหมายรัชกาลที่6นะครับตอนมา457ร้อยกว่าปีนะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือวันที่ 10สิงหาคม10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นออกกำเนิดท่าน และท่านผมแนะนำว่าใครดูแลกฎหมายฉบับนี้ให้ดี เพราะว่ามาตราสามวรรคที่สองจะคุ้มครองท่านนะครับ คือการยกเลิกตำแหน่งกำนันเกียรติบ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยเกียรติบ้านจะกระทำนี้ได้ เคยมีการจะายกเลิกหลายครั้งแล้วเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเลยมติกฎหมายข้อนี้ เพราะนั้นถือว่าท่านเป็นเจ้าของกฎหมายนี้นะครับดูแลให้ดีเวลาใครจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ย และนอกจากนั้นการทำงานของท่านที่ผมมาวันนี้ ่านมีหน้าที่อย่างนี้นะครับกำนันถ้ากำนันถ้าผู้เดินทางด้วยราชการจะต้องการคนนำทางหรือขัดแทนฐานะหรืออาหารก็คือให้กำลังัดให้ครับเห็นคุณในมาตรา39คือเราไม่รู้จะไปไหน ไปที่ถูก มาตราเก้านะครับ เรามีกำนันก็มีหน้าที่ดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเราออกเองครับกำนันเราต้องออกเองนะครับ เวลาใครมาใช้มาใช้การท่านเช่นตัวอย่างตำรวจนะอยากจะจับผู้ร้ายหรืออะไรเนี่ยมันพวกเขาที่อยู่ตรงไหนู้ร้ายซ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านจะช่วยเขาท่านไม่ต้องออกค่าจ่ายเองนะครับตามราชการให้อันนี้ ันนี้เป็นโบราณาที่และผมได้อ่านทุกมาตานะครับ บทบาทหน้าที่ของ้นังสือว่าคุ้มครองท่านหลายหลังมากมายเลย คือแค่ว่าไม่ต้องมีกฎหมายอะไร มาเพิ่มเติมอีกท่านก็ทำหน้าที่้นำงผู้ใหญ่บ้านได้นะครับ เช่นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ท่านก็มีมีหน้าที่เข้าไปได้ครับไฟไฟไหม้ไม่ใช่ไม่ต้องพึ่งพรบพรบจัดเติมนะครับ เห็นไฟไหม้บ้านอะไรเนี่ยท่านสามารถรื้อรั้วแล้วเอารถดับเพลิงเข้าไปได้นะไม่มีความผิดเพราะกฎหมายที่เขียนไว้อย่างนั้นท่านมีหน้าที่ดูแลเห็นผู้ร้ายอยู่ที่ไหนมีเหตุน่าสงสัยว่าเขาเป็นคนร้ายท่านเข้าไปได้ท่านเข้าไปจับได้ไม่ต้องเป็นตำรวจก็ได้นะคือกฎหมายเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องโรคติดต่อเห็นไหมโรคโรคอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบนวันเนี่ยไม่ต้องปรงคุ้มครองโรคเลย ้านงให้ก็มีอำนาจเข้าไประงับป้องกันการนั้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นกฎหมายมีความสามารถนะครับนี่คือกระทรวงการต่างเกี่ยวข้องกับท่านด้วยในเรื่องเงินค่าตอบแทนต่างๆเพื่อไม่ให้การเสียเกียรนะครับผมไปหลายหลายเบอร์ก็พูดเรื่องนี้นะครับวันนี้มาเรื่องปัจจุบันมีโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐหรือจริงภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าบัตรคนจนนั่นแหละครับ อันนี้เป็นการเรียกกันเองนะ ภาษาราชการเรียกว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 แล้วก็ไปยุงเล่นโครงการด้วยนะเนี่ยคือคือคือชื่อเต็มนะครับ คุณสมบัติมีทั้งหมด 8 ข้อ 8 ข้อไม่ได้ยากคืออายุ 18 สมัครได้ทุกคน อายุต่ำ18 เป็นยังไง ก็ต้องมีสถานะเป็นลูก เป็นลูกของใครคนใดคนหนึ่งนะ คือเป็นลูกของพ่อแม่นะรู้กว่าสิบแปดก็คือสมัครได้ แต่ก็จะเข้าข้อของข้อสองนะครับ ต้องมีสัญชาติไทย กับคนต่างด้าวที่หนีข้ามชายแดนมาทต่เอกถานที่เป็นสีสีแผ่นเดียวนะคะจะมีเกณฑ์คุณสมบัติแจกให้ดูตามตรงนั้นได้เลยตามนี้นะครับ แต่เพื่อความเข้าใจองผมอธิบายต่างไปด้วยดูต่างไปด้วยนะครับสัญชาติไทยนะครับ รสชาติไม่เกี่ยวรสชาติอื่นแบบรสชาติไทยขอบัตรได้ก็คือ สมัครได้นะครับ และก็ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามที่ใกล้เราเนี่ยมีเรือนจำบุคคลต้องห้ามคือคนที่อยู่ในเรือนจำนั้น สมัครไม่ได้นะครับ แต่ ผมรู้ดีว่าเรือนจำใกล้บ้านเราโทษแค่ ล็กๆน้อยๆติดคุกแค่เดือนเดียวจริงๆโครงการนี้มีทั้งหมด45 วันนะครับใครติดคุกเดือนหนึ่งเนี่ยออกจากคุกมา เป็นไงครับ สมัครได้ครับติดคุกเดือนหนึ่งไง เขาไม่ได้ห้ามคนออกจากคุกนะครับเขาห้ามขนาดอยู่ในคุก หรือพอเขารับลงทะเบียนที่ห้าวันที่หกจะไปติดคุกแล้วก็โอเค สมัครตั้งแต่วันที่ห้าเลย นะแล้วก็ห้ามพัก พระภิกษุสามเณรนักพจนักบวชคงจะทุกศาสนาถ้าเป็นนักพจนะทุกศานาครับอันนี้เขาตรวจยังไงเขาตรวจนะฮะ เป็นพระเขาตรวจเจอตรวจศาสนาพุทธนะครับ ส่วนนักโทษตรวจยังไงเนี่ยเราตรวจกับกรมราชธรรมครับราชธรรมเขาจะมีฐานข้อมูลครับ ใครติดคุกเขาจะมีทะเบียนไว้ หรือรู้สึกว่าต้องย้าย เราควรเป็นบ้านเป็นเรือนจำหรือเปล่าไม่ทราบแต่เขาตรวจเจอครับ คนนี้อยู่ในคุกมาสมัครได้ยังไงเออใครปล่อยให้มาสมัครนะอันนี้ก็ดีไม่พ้นนะครับ ติดคุกสมัครไม่ได้ แต่ออกจากคุกมาแล้วสมัครได้ก่อนจะติดคุกสองสามวันสมัครได้เขาก็ตรวจไม่เจอเนี่ยไม่ง่ายนะครับ แต่ว่าผมบอกนิดนึงการเข้าออกจากคุกเนี่ยพ้นโทษมาหรืออะไรมา ต้องขอให้ที่นั่นลบอะไรนะ ถ้าถ้ามีการย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่เรือนจำต้องรีบรีบออกมาก่อนที่เราจะตรวจ เพราะว่าการสมัคร วันจันทร์ทานทุกันศุกร์วันศุกร์เขาจะตรวจเขาจะตรวจทุกครั้งทุกวันศุกร์เขาจะตรวจว่าที่เราสมัครมาวันจันทร์ทานพุธวันหาสเนี่ย หรือว่าศุกร์ตอนเช้าเขาเขาไปตรวจตอนเย็นว่าใบสมัครเรียบร้อยไหม ลงทะเบียนผิดหรือเปล่าตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อผิด่ันจะได้ลงเพิ่มเติมใหม่ไงเช่นขาดขาดเอกสารแบบนู้นแบบนี้ไม่ได้เอามาระบบตรวจเจอนะครับ แต่เป็นบุคคลต้องห้ามเขาตรวจเจออันนั้นก็ตัดสินตั้งแต่แรกเลยนะข้าราชการสมัครไม่ได้ สสสมัครไม่ได้ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัครได้นะอย่างที่ผม อธิบายกฎหมายถูึงกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีเงินเดือน ตามพรบเงินเดือนนะแต่ท่านมีค่าตอบแทนซึ่งเราก็เรียกว่าเงินเดือนเรียกเรียกเหมือนกันนั่นแหละแต่ในทางกฎหมายเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในพรบเงินเดือนนะครับ เป็นค่าตอบแทนแต่จ่ายเป็นเดือนนะไม่ได้จ่ายรายวันนะกำนันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นจ่ายรายวันด้วยนะเขาเรียกว่าค่าตอบแทนนะครับ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรานเด้บ้านเนี่ย ต้องขอกกระทรวงการคลังเป็นเรื่องเรื่องไปเช่นใช่ไหมจะมีว่ากำลังแหนบทองคำใช่ไหมแหนบทองคำเนี่ยเขาก็จะมีกรมการปกครองเข้ามาประเมินว่ากำลังคนไหนได้แหนบทองคำอะไรแต่ค่าแหนบทองคำเบิกไม่ได้ ต้องขอกระทรวงการคลังเห็นไหมวันอสเหมอนกันอันนี้อสงมีเยี่ยวกับเราใช่ไหมแต่อสอเขาก็มีเขาเคยมีการแจกปืนลูกซองแจกอะไรลูกอสอดีเด่นค่าปืนเนี่ย ก็ซื้อไม่ได้ ต้องขอกระทรวงการเป็นเรื่องๆไป ต้องชี้แจงเหตุผลนานาประการนั่นแหละผมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับต่ำที่สุดที่รวบรวมเอกสาร ไปเสนอนายบอกพอสเขาเป็นนู่นนี่นั่นดูแลทุกสุขกำนันที่บ้านดีโน่นดีอย่างนี้เขาก็เรียกเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลหาที่แจงเพิ่มเติมผมรวบรวมเสนอนายนายข้อมูล่นี่แหะครับ มีเงินฝากเอเดี๋ยวรายได้ก่อนนะครับรายได้หลักไม่เกินหนึ่งแสนคือทุกอย่างถูกลอตเตอรี่ก็รวมขายที่ได้ก็รวมอะไรมารวมหมดนะครับ แต่จะตรวเจอหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าท่านมีรายได้แล้วท่านไปฝังดินใส่โอ่งเอาไว้ ไม่มีใครปวดเจอครับอันนั้นอันนั้นเป็นเจอไม่ตัวไม่เจอครับแต่ท่านฝากธนาคารเมื่อไหร่มีเงินตั้งเข้าในบัญชีแสนหนึ่งเนี่ยถือว่า มีรายได้เกินแต่ในปีนั้นแล้วครับ แต่ถ้าท่านมาถอนบอกฝากฝากทีละพันถอนมาพันหนึ่งฝากพันสองพันฝากสองพันถอนพันห้าเนี่ย มันไม่ถึงแสนสักทีอย่างเงี้ยได้ ได้ แต่คำใดก็ตามมีเงินเข้ามาหนึ่งแสนปั๊บผมว่าท่านมีได้เกินเกินเงินเกินแสนเป๊ะไม่ได้หนึ่งแสนก็หนึ่งสตางค์เนี่ยเริ่มไม่ได้ ไม่ได้ แกได้แต่ถ้าอันนี้อันนี้พูดถึงเดียวก่อนนะเขาบอกว่าอย่างหนึ่งเงินฝากก็ไม่เกินแสนถ้ามีเงินฝากรายได้ก็ไม่เกินแสนเงินฝากก็ไม่เกินแสนผู้ซื้อบ้านซื้อบ้านเนี่ยล้านห้าถ้าใครมีบ้านเกิน ราคาเกินล้านห้าเขาถือว่าเป็นคนที่ภาษาบ้านเขาเรียกว่า เป็นคนไม่สิ้นไร้ไม้ต่อมีคนมีคนทามรวยขนาดนี้มีขนาดนี้เนี่ย แค่ประทังชีวิตไป คงไม่ถึงขนาดกัตายสามารถการเลยนะคนจะบอกแค่ว่า ครั้งที่แล้วลงจะเป็นคนโจรโจรดีแต่เนี่ย คนแบบว่าอะไรนะจนมากๆเลยโจรจนครั้งแรกจนธรรมดาจนคำเดียวนะมีโจรจน ถึงจะได้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็น ท่านไปซื้อรถ รถเนี่ยตรงราคาที่เกินหนึ่งล้าน เขาันไหนมีราคาเกินล้าน ถ้าไปซื้อแปลอะไรถึงว่าท่านเป็นคนไม่โกนแล้วมีรถราคาเกินล้านถือว่าไม่จนนะครับ แล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตทำไมเพราะบัตรเครดิตรวมบัตรเครดิตคือหนี้สินใช่ไหมครับ แต่ลองคิดดูว่าตอนสมัครบัตรเครดิตนะเขากำหนดว่าคุณต้องมีเงินเดือนล้านเอ้ยเงินเดือน หมื่นห้าถึงจะทำบัตรได้แต่ค่าเราที่หมดไว้เพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มาขายให้เราสมัครบัตรเครดิตเขาก็เอาสลิปเงินเดือนเรารายได้เราเป็นรูปรวมว่าคุณมีรายได้เยอะใช่ไหมอย่างน้อยก็เกินแสนแน่เราจึงคิดว่าใครสมัครบัตรเครดิตแล้วผ่าน ก็ถือว่ามีรายได้เกินแสนแต่เขาก็ไม่ได้เข้มถึงขนาดนั้น เขาบอกว่า ลาออกลาออกก่อนได้หมายถึงว่าอะไรนะยกเลิกบัตรเครดิตแต่ยกเลิกไม่ทันเวลาเขาตรวจนะ ยังได้อยู่นะยกเลิกบัตรเครดิตยังได้อยู่ แต่ท่านก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าระหว่างไปยกเลิกบัตรเครดิตกับได้ มันไปเป็นคนจนได้มันคุ้มอันไหนมันคุ้มกว่ากันใช่ไหมบางคนก็ถือบัตรเครดิตต่อดีกว่า แล้วแต่นะไม่คิดเองนะผมไม่ใช่มาชี้นำว่าจะต้องไปยกเลิกบัตรเครดิตเพื่อให้ได้นี่นะ ทำได้แบบผิดกนได้ไปและก็มีความชอบธรรมที่เราไปคิดอย่างนี้ เพราะคนทำบัญชีได้ มันไม่ใช่คนิ้นไร้ายไม้ต่อ เป็นคนมีหนทางนะคือไม่อดตายแน่นอนคนแบบนี้มีบัตรที่ได้นะถือว่ามีปัญญา มีปัญญาที่จะครองชีวิตอยู่ต่อไปได้ ไม่ใช่เป็นคนยากจนข้นแค้นนะ ส่วนที่ดินเนี่ยเขานับแค่หนึ่งไร่ ที่เป็นบริเวณบ้าน ไร่หนึ่ง แล้วก็ถ้าเป็นที่ไร่ที่นาที่สวนที่อื่นๆที่ทำการเกษตรเนี่ยเขาให้สิบไร่ ถ้าเกินสิบไร่สิบไร่ไปหน่อยนึ่งไม่ได้ส่วนเรื่องเรื่องทาวท้าเรื่อง บ้านเดียวอะไรพวกนี้เขาก็มีเกณฑ์ของเขาไปดูว่ากิดตารางวาทาวน์เาสสามสิบห้าตารางวาแล้วก็บ้านเฉยๆยี่สิบห้าตารางวาประมาณนี้นี่คือแปดข้อหลักๆ แต่ก็ขอพูดเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งนะครับ ลงทะเบียนเนี่ยวันที่ 5 กันยานะครับจนถึง 19 ตุลาอายุ18 นับจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 65 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ใครยังไม่ถึง 18ถือว่าสมัครไม่ได้แต่วันนั้นครบ 18 แล้วสมัครได้ วันที่ 19นะ19ตุลานับดู ก็คือมัดคงมันที่สิบเก้าเป็นสมัครได้กับสมัครไม่ได้ ตัดที่วันที่สิบเก้าตัดตัดตรงวันนั้นเลยตัดโค้ใครมาที่ทำนี่กดคือคุณมาสมัครไม่ได้แล้วคุณไปเป็นลูกเขาคุณไปเป็นลูกของพ่อแม่คุณนะแล้วก็ที่ที่บอกใครติดคุกก็ต้องออกจากคุกมาก่อน ก่อนวันที่สิบเก้ามาสมัครให้ทันกคุกแล้วก็ต้องให้ ผู้คุมเรือนจำนั้นด้วยนะตามที่ของกับทะเบียนก็เขาจะตรวจว่าตัวเองมีหรือเปล่าอยู่ในคุกใช่ไหมเขารู้แล้วมันมีอีกด้วยนะต้องออกจากคุกปุ๊บก็ต้องต้องบอกเลยตัดชื่อออกด้วยคนนี้จะไปสมัครมัคนจนต่อเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผู้คนต้องกาเหล่านี้ถ้าใครเป็นผู้สมรสนะถ้าภรรยาจะสมัครยังมีเรียนสมรสอยู่แต่สามีติดคุกอยู่เห็นไหม ต้องต้องไปให้เขาเซ็นในคุ้นะคือปในใบในใบสมัครเนี่ยต้องเซ็นด้วยนะแม้อยู่ในคุกเขาก็ไม่ยกเว้นให้นะเนื่องจากสามีอยู่ในคุกจึงจึงไม่ต้องเซ็นเลยไม่ได้เขาไม่ยกเว้นให้เพราะนั้นต้องไปหาที่ในคุกนะครับให้เขาเซ็นเป็นเป็นสามีปัญญาเลย แล้วก็อย่างนักบวชเดี๋ยวนี้ก็ มีสามีเป็นนักบวชเป็นหลวงพ่อหลวงพี่เลยนะ นักบวชสมัครไม่ได้พระสมัครไม่ได้ แต่เราเป็นภรรยาเนี่ยสมัครได้สามีปัญญาไม่ขาด ยังเป็นสามีปัญญาอยู่ เพราะนั้นก็ต้องจะให้เขาเป็นอยู่นะครับให้เขาเป็นนะครับ ให้ภรรยาเป็นให้สามีเป็นที่เป็นพระเป็นนักโทษก็มัครได้ที่ ที่สมัครนะครับคือธนาคารต่างๆ ของเราไม่มีกรุงไทยทกสออมสนนะในพื้นที่นะไปสมัครที่นั่นได้หมดแล้วก็ได้รับการที่แจ้งว่าทุกสาขาทุกสาขาแล้วก็สำนักงานจังหวัดนี้เดียวสำนักงานทางทางจังหวัดมีแห่งเดียวในในจังหวัดทุกจังหวัดมีทั้งคางมีอยู่แห่งเดียว แล้วก็ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอครับสำนักงานเขตกรทมเมืองพัทยา แล้วก็ในเว็บไซต์ต่างๆ เว็บไซต์เดี๋ยวเจ้าห้าที่จะให้เอณฑ์หมดแลหมดเณฑ์หมดแล้วนะ แต่ว่าน้องก็อยากให้น้องเ้ายกตัวอย่างไม่เป็นไรอาจารย์นน้องก็มกให้รือว่าที่เขาบอกเป็นกระบวนการะไรครับ ญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะคะท่านนายอำเภอ์พอดีวันนี้ท่านทำติดภารกิจเลยมอบดิฉันผอแต่ใจสิริพัฒน์นะคะมาดำเนินการให้ความรู้กับทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านแทงพร้อมทีมน้องๆทีมงานหกคนนะคะ ในเรื่องของคุณสมบัติหลักเกณฑ์เนี่ยฟังแล้วเข้าใจไหมคะ ว่าใครติดเงื่อนไขอะไรยังไงแปดข้อเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สมัครทราบกันมาเบื้องต้นก่อนไหมคะว่าเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ย มันมีเงื่อนไขอยู่ที่อย่างที่ผู้ช่วยนักเล่าให้ฟังอะค่ะ ถ้าใครติดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์สมัครลงทะเบียนได้นะคะ โอเคแหละเข้าใจว่าเกณฑ์สองข้อแรกที่เราผ่านเนี่ยก็คือเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยแน่นอน เกณฑ์ข้อที่สองทุกคนมีอายุตั้งแต่แปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปผ่านแล้วสองข้อ แต่อีกหกข้อเนี่ยต้องไปพิจารณาประเด็นแต่ละข้อว่า ใครติดเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างไหมถ้าติดข้อใดข้อหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครนะคะ และขอทราบนิดนึงค่ะว่าณนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะทุกท่านนะคะ มีใครบ้างที่ถือบัตรสวัสดิการใบเก่าบ้าง มีไหมคะ ใช้สิทธิ์ มีสิทธิ์ถือสวัสดิการใบเก่าอะคะยกมือได้เลยค่ะ ไม่มีความผิดอะไรนะคะ อยากทราบจำนวน มีอยู่สองสามท่านนะคะ แล้วพอฟังวันนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงคะว่า อนาคตเราจะมีโอกาสได้สิทธิ์ไปใหม่บ้างไหมสวัสดิการสวัสดิการเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนจากบัตรสวัสดิการใบเก่าเนี่ย มาใช้บัตรประชาชนแทนนะคะ ซึ่งจะต้องเป็นบัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดแล้วเท่าที่มองคุณสมบัติและเกณฑ์เนี่ยถึงท่านจะเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิ์ที่จะสมัครแต่ถ้าติดเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ก็ไม่มีสิทธิสมัครนะคะ ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนั่งเงียบกันหมดเลย แล้วบัตรใบเก่าเนี่ยก็จะต้องยกเลิกนะคะ ไม่ให้ใช้แล้ว หันกลับมาใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน บัตรคนจนยกเลิก ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน แต่ว่าช่วงระหว่างตรงนี้ก่อนถึงวันแรกของการให้ลงทะเบียนบัตรประชาชนใบใหม่เนี่ย ก็สามารถใช้ได้ไปเรื่อยๆ จนมีสิทธิ์ที่จะใช้กับสวัสดิการไปเก่าได้ไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ต้องไปดูวันหมดอายุนะคะ ใช้ไปได้เรื่อยๆเลย จนกว่าจะถึงวันแรกที่ประกาศให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิ์ทีนี้ ขอเสริมนิดนึงค่ะกรณีที่คนที่มีเงินซื้อบ้านนะคะถ้าเป็น ้านหนึ่งล้านห้าเนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วนะคะว่าเราเป็นคนที่มีเงินแล้ว ไม่ใช่คนที่ลำบากระบนอะไรก็ต้องเข้าใจตรงกันว่า โครงการนี้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความยากจนลำบากก้นแค้นจริงๆ ได้รับความช่วยเหลือ เพราะว่าสังคมไทยยุคนี้ เป็นยุคที่มีความยากจนและเหลื่อมล้ำมากนะคะ ก็เลยอยากจะลดความเหลื่อมล้นตรงนี้ แล้วก็ให้สามารถช่วยผู้ยากจนได้อย่างแท้จริง การตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของที่จะมาต้องทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาเป็นไงครับทั้งบ้านมีอยู่สิบคน เชื่อว่าต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่าห้าใบยอมรับไหมคะ เดิม ถูกไหมคะ จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบในรอบก่อนๆนั้น อาจจะมีความไม่เข้มข้นเพียงพอ ในรอบนี้ 47หน่วยงานหลักค่ะ ที่จะมาบูรณาการร่วมกัน ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 47หน่วยงานนะคะ ทีนี้ ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราคนหนึ่งละ ที่มีสิทธิ์ที่จะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเราไม่มีสิทธิ์ก็ตาม เราก็ต้องเอาข้อมูลในวันนี้ไปแจ้งให้ลูกบ้านเราทราบว่าสิ่งที่เราได้รับไปในวันนี้ลูกบ้านควรจะมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างทุกท่านมีแบบฟอร์มอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะต้องดูกันตามกันไปนะคะ แบบฟอร์มทั้งหมดมีไม่มากมายหรอกค่ะ แค่แปดหน้า แากฟอร์มในกรการกรอกลงทะเบียนในครั้งนี้นะคะ แปดหน้า อย่างที่บอกว่ามันต้องมีความละเอียดและเข้มข้นมากขึ้น สมมติว่าวันนี้เราตรวจสอบสิทธิ์ของเราหรือคนในครอบครัวแล้วว่าเรามีสิทธิ์เราก็อยากจะรู้แล้วว่า วันที่เราไปสมัครอะวันที่5กันยาถึงวันที่16ตุลาเนี่ย จะต้องเตรียมเอกสารอะไรในบ้าง คือเกณฑ์ในวงรอบนี้จะเป็นสองเกณฑ์นะคะ เกณฑ์เกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกณฑ์รายบุคคลหนึ่งเกณฑ์ แล้วก็ผ่านจากเกณฑ์พิจารณารายบุคคลแล้วเนี่ยก็จะไปในเรื่องของพิจารณาเกณฑ์เกณฑ์ครอบครัว เพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติได้รายได้ไม่ถึงแสน เราคิดว่าเรามีโอกาสที่เราจะสมัครได้ เราผ่าน แต่พอตรวจสอบรายบุคคลในรายตัวของเราผ่านแล้วเนี่ย ต้องไปผ่านไปตรวจสอบเกณฑ์รายครอบครัวด้วย เพราะว่าถ้าคนในครอบครัวเราเกิดมีรายได้มากกว่าหนึ่งแสนเขาก็จะไปหารเฉลี่ยกัน สมมุติว่าเราได้แค่แปดหมื่นแต่คนในครอบครัวของเราเนี่ย คือมีรายได้สองแสนสองคนก็รวมกันสองแสนแปดพอหารเฉลี่ยสองคนแล้ว จะได้แสนสี่ถือว่าเรามีรายได้ปีหกสี่นะคะก็จะดูรอบปีหกสี่ว่ารายได้ปีหกสี่หนึ่งแสนเนี่ยเกินเกณฑ์ไหมก็จะเป็นแสนสี่ ก็แสดงว่าเราจะไม่ได้นะคะ เพราะว่ามีรายได้เกินในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยจะพิจารณาในเรื่องของกรณีเป็นคู่สมรสค่ะ คู่สมรสจะหมายถึงไทยต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคะ คู่สมรสก็คือต้องเป็นคนที่จดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะ และยังไม่ได้หย่า อีกประการหนึ่งจะมีสองกรณีหรือว่าจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งที่ถือว่า ต้องตัดสินในเรื่องของเกณฑ์ครอบครัว หรือกรณีเป็นผู้สมรสนะคะอีกเกณฑ์หนึ่งคือ มีลูกถูกต้องตามกฎหมาย และอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สองเกณฑ์นี้คือจะต้องเลือกลงทะเบียนในลักษณะของเกณฑ์ครอบครัวค่ะ ถ้าเราจะไปสมัครในเรื่องของเกณฑ์รายบุคคล เอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปมีอะไรบ้าง นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปค่ะ พร้อมแบบฟอร์มที่เจ็ดหน้าเลยค่ะกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย เดี๋ยวพูดหลักใหญ่ก่อน เดี๋ยวก็ไปคุยเรื่องรายละเอียดของการกรอกนะคะ จะบอกในเรื่องหลักใหญ่ว่าเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง รายบุคคลเนี่ยเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนไปหนึ่งอย่าง แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปหนึ่งใบ ไปยื่นให้หน่วยรับลงทะเบียนใกล้บ้านที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปตามรายชื่อที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านไปที่ไหนไปที่นั่นสำหรับคนมีครอบครัวค่ะ จะมีในเรื่องของกรณีที่ผู้ลงทะเบียน และบุคคลในครอบครัว บุคคลในครอบครัวประกอบไปด้วยผู้สมรสและก็บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นะคะนี่คือบุคคลในครอบครัว ถ้าผู้ลงทะเบียนเป็นสามี สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ย้ำเลยว่าคนที่เป็นลงทะเบียนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สามารถไปแสดงตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนเท่านั้นสามีไปสมัครเนี่ยก็พาภรรยาไปด้วย พาลูกไป สมมติว่ามีลูกที่อายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์3คน ก็พามาไปเลยค่ะ5คน สามีก็จะไปลงทะเบียนสมัคร ในแบบฟอร์มนี้แล้วก็นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยพร้อมกับของผู้สมรสคือภรรยา บัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนของลูกทั้ง3คนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องของการสมัครของคนเป็นสามีนะคะ แล้วกรณีที่เป็นผู้สมรสกันเนี่ยสามารถใช้สิทธิสมัครได้ทั้งสองคน ภรรยาก็สมัครได้ สามีก็สมัครได้ แต่คิดก่อนนะคะว่า ก่อนจะไปสมัครเราผ่านเกณฑ์ครบทั้งแปดข้อหรือไม่ ถ้าติดข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องไปสมัครค่ะ ให้โอกาสคนที่เขามีคุณสมบัติครบถ้วนแปดข้อ ไปสมัครเพื่อลดความแออัดและความกระจุกตัวของหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจะไปต้องกันกรองตัวเองและคนในครอบครัวให้ดีค่ะ ในสิทธิ์ของสามีนั้นพอสามีสมัครเนี่ย สามีก็จะกรอกชื่อของตัวเองในฐานะเป็นผู้ลงทะเบียนด้านซ้ายมือ หน้าเจ็ดค่ะดูเอกสารประกอบเลยดีกว่าจะได้ตามทันนะคะ คนเป็นสามีเนี่ยก็จะกรอกตรงผู้ลงทะเบียนซ้ายมือนะคะ ส่วนคนเป็นภรรยา ก็จะกรอกทางขวามือ ถ้าสามีเป็นผู้สมัคร และถ้ากรณีที่ภรรยาเป็นคนสมัคร มีสิทธิ์ทั้งคู่นะคะสองคนนี้ ภรรยาก็จะต้องมีแบบฟอร์มการกรอกลงทะเบียนอีกหนึ่งชุด เซ็นชื่อผู้ลงทะเบียนซ้ายมือ ส่วนสามีก็เซ็นชื่อด้านขวามือลูกอีกสามคนที่ยกตัวอย่างไปตะกี้มีต่ำกว่าสาม ต่ำกว่า18ปี 3คนทุกคนต้องเซ็นชื่อให้ครบ กรณีไปได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าสามีไปสมัครภรรยากับลูก คนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปได้ ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ ของทุกคนแล้วก็เซ็นชื่อรับรองของแต่ละคน ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนเป็นสามีที่จะไปสมัครก็ถือบัตรประจำตัว ประชาชนตัวจริงไปสมัครกรณีที่ลูกมีอายุต่ำไม่เกินสิบตัวสิบปีนะคะ บางเด็กบางคนยังไม่ถึงสิบปีเนี่ยจะไม่รู้หนังสือเขียนหนังสือไม่ได้ ก็ให้คนเป็นสามีผู้ลงทะเบียนเนี่ย เป็นผู้เซ็นชื่อของตัวคนที่เป็นสามีแทนลูกคนนี้ได้เซ็นในแบบฟอร์มรับลงทะเบียน แล้วก็เซ็นในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสุทธิบัตรของลูก แล้วก็มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน ประเด็นนี้ใครสงสัยไหมคะในเรื่องการนำเอกสารไป ยื่นให้กับหน่วยรับลงทะเบียน สอบถามได้ค่ะ ไม่มีใครสงสัยหรอคะไม่ใช่พอนายอยู่แล้วไม่กล้าถามนะเมื่อกี้ก่อนนายมาผมจะถามเยอะแยะนายเปิดโอกาสให้ถามค่ะอ่าเชิญค่ะมี เออเราอยูับเออเราเราก็ได้ยู่กับแหวนเนี้ยจะทำยังไงถ้าว่าจดทะเบียนสมรสกันมันม่อยู่ด้วยกันกรณีคนที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะ สามีภรรยาแยกกันอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าถึงแม้จะทะเลาะกันบอกว่าไม่ได้อยู่กันมา 20 กว่าปีแล้ว แต่เราจะไม่จดทะเบียนหย่าถูกไหมคะก็ยังถูกต้องตามกฎหมายอยู่ฉะนั้นแล้วต้องไล่ล่าตามลายเซ็นค่ะคนเป็นสามีจะสมัครต้องให้ภรรยาเซ็น มีลูกต่ำกว่า18สามคนสี่คนห้าคนต้องตามมาเซ็นให้ครบ เพราะในแบบฟอร์มนี่มีรายชื่อให้ลูกเซ็นถึงเก้าคนนะ ไม่ใช่แค่สามคน ต้องครบค่ะอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นสามีภรรยากันอยู่กินกันเฉยไม่ได้จดทะเบียนสมรสถามว่าอยู่กันมา40กว่าปีแล้วมีลูก5 6คน ไม่ได้จดทะเบียนสมรสสมัครได้ค่ะแต่สมัครในฐานะ รายบุคคลเพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันภรรยาก็ไปสมัครชุดหนึ่งสามีก็ไปสมัครชุดหนึ่งแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า18 ปีสามคนนะยกตัวอย่างสามคน คนเป็นภรรยาที่จะสมัครเนี่ย กฎหมายบอกว่าลูกต้องเป็นของฝ่ายหญิงเสมอ ฉะนั้นแล้วคนเป็นผู้หญิงแม่เนี่ยจะต้องมีลูกสามคนที่ต่ำกว่า18 ปีเนี่ยเป็นสมาชิกในครอบครัว เวลาไปสมัคร ต้องมีตัวเองด้วย และสมาชิกในครอบครัวสามคนไม่เกี่ยวกับสามีเพราะสามีไม่ได้จดทะเบียนกัน สามีเป็นคนอื่นสามีก็จะเป็นคนโสดเป็นรายบุคคลไป ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร สบายเพราะว่ามีสิทธิ์ได้ถ้ารายบุคคลในโอกาสได้สูงแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าสามีไปจดทะเบียนรับรองบุตรหรือสารพิพากษาให้เด็กคนนี้เด็กสามคนนี้เป็นลูกของชายคนสามีนี้ หรือไม่งั้นก็มีการรับรองชื่อจดชื่อเป็นพ่อของลูกถูกต้องตามกฎหมาย สามีก็ต้องเปลี่ยนจากการสมัครลายบุคคลหรือรายรายคนโสดเนี่ย เป็นคนที่มีครอบครัว มีสมาชิกในครอบครัวทันทีก็จะมีลูกสามคนแล้วก็มีตัวเองหนึ่งคน ไม่รวมภรรยาเพราะภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเข้าใจไหมคะสงสัยไปอีกไหมมีใครอยากถามอะไรไหมคะประเด็นในเรื่องของ คู่สมรสรายบุคคล กรณีสมาชิกในครอบครัว อายุเกิน18ปีในครอบครัวเดียวกัน คือแยกต้องต้องจดนี้อ่าเดี๋ยวจะอธิบายตรงที่ว่า กรณีถ้ามีลูกที่อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์หรือ 18 ปีเป๊ะ ในวันนี้สมัครเป็นรายบุคคลค่ะใน รอบนี้ไม่นับลูกคนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์เป็นสมาชิกในครอบครัว เพราะถือว่าเกณฑ์ของเด็กที่อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์เนี่ยใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเองได้ สมมติว่ามีลูก5คนลูก3คนอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ อีก 2 คนมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอาจจะ20 25 2คนข้างบนนี้ไม่ต้องไป เลือกเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัว เพราะเขาใช้สิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเองได้แต่ละคนไปเลย และถ้าเขาไปมีครอบครัวไปจดทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนับเป็นคู่สมรสนับเป็นสมาชิกในครอบครัว ไม่ต้องเซ็นค่ะ เพื่อนถามว่าเด็กที่อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ที่ไปสมัครเองเนี่ยต้องเซ็นในรายสมาชิกในครอบครัวไหมไม่ต้องเซ็นค่ะ เขาใช้สิทธิ์ในการสมัครของตัวเองเพียงคนเดียว นับหนึ่งเป็นรายบุคคลนอกจากว่าเขาไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นก็เป็นครอบครัวใหม่ไปข้อเท็จจริงของการจดทะเบียนรอบนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะ ต้องแยกในเรื่องของครอบครัว การจดทะเบียนครั้งนี้เราจะไม่ดูจำนวนคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านว่ามีสิบคนหรือยี่สิบคนใครจะมาแฝงตัวใช้ทะเบียนบ้านเรา เราจะมองว่า ตัวนี้ต้องจดทะเบียนได้ 10 คน 20 คน ไม่ใช่ค่ะ เรานับดูจากความเป็นคู่สมรส คู่สมรสหมายถึงความเป็นพ่อแม่ลูกสามหรือสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่จะมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ตามหลักการตรงนี้เวลาจะลงทะเบียนให้ลงเลือกในฐานะคนมีครอบครัวเคลียร์ไหมคะ และไออายุต่ำต่ำกว่า18 นี่ต้องอย่างอย่างน้อยสามคนใช่ไหมคะก็ได้กี่คนก็ได้ใช่ไหมก็ได้ ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมนะคะกรณีที่ลงทะเบียนแล้วติ๊กเลือกว่ามีครอบครัวเนี่ยค่ะ คำว่ามีครอบครัวจะมีหนึ่งหรือสองกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งคือตามที่แจ้งคือมีจดทะเบียนสมรสและผู้สมรสยังมีชีวิตอยู่นะคะ แล้วก็ยังไม่ได้หย่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้หรือใช้คำว่าหรือนะคะไม่ใช่แล้วหรือมีบุตรที่ชอบด้กฎหมายอายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์คำว่า 18ปีบริบูรณ์เนี่ยคำว่าต่ำกว่าเนี่ยก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2547นะคะตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2517ถือเป็นบุตรของคุณอายุต่ำกว่า18ปี แต่กรณีที่บุตรของคุณเกิดก่อนวันที่20ตุลาคม2517ให้ไปลงทะเบียนเองได้เลยค่ะ มากของคำถามเมื่อวาน ที่น่าสนใจที่ทุกคน คิดอยู่ในใจครับ ที่เขาย้อนก็ถามว่า ถ้าได้บัตรนี้แล้วที่เขาเรียกบัตรคุณชนจะโดนตัดสิทธิ์อะไรหรือไม่นะครับ ถ้าเป็นเรื่องของทางรัฐบาลที่จะให้สิทธิ์ต่างๆไม่ตัดสิทธิ์นะครับ ส่วนเอกชนนั้นท่านอย่าไปเปิดเผยเขาว่า ท่านเป็นคนจนก็แล้วกันถ้าเป็นผู้ซื้อบ้านผู้กัอเนี่ยถ้า ถาบันการเงินต่างๆมาถามเรานะว่าตอนนี้ได้หลักเงินจรหรือเปล่าเราไม่สามารถตอบได้ครับ เพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราไม่ได้ช่วยติดตามนะแต่มันเป็นพรบข้อมูลส่วนบุคคล เราไปเปิดเผยไม่ได้ว่าทำนี้ปัดจนจนคุณอยากให้เขาซื้อโน่นซื้อนี่นะ เขาไม่มีเงินไปมีทรัพย์สมบัติใดๆให้คุณยึดหรอก เราบอกไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นไม่กระทบกระเทือนสถานะต่างๆ ของท่านที่ จะได้รับในอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างครับยังเหมือนเดิมทุกประการเพราะนั้นได้บัตรไปก็ ท่านก็ไม่มีใครรู้เพราะใช้บัตรประชาชนในการไปริ่มซื้อของหรืออะไรใช้บัตรประชาชนหมดเลยนะครับไม่มีบัตรประชาชนให้เห็นเป็นแบบเป็นรูปธรรมไม่มีบัตรประชาชนอย่างเดียวถ้าท่านไม่บอกใคร ก็ไม่มีใครทราบ ว่าท่านได้บัตรนี้ไปนะครับค่ะขอต่อนะคะ ย้ำว่ากรณีที่ จะไปลงทะเบียนเนี่ย ถ้าไปลงที่หน่วยรับลงทะเบียนน่ะต้องไปด้วยตัวตัวตัวเองนะคะคนที่จะไปลงทะเบียนไม่มีการมอบอำนาจสามีจะไปลงทะเบียนของตนเอง ก็ต้องไปด้วยตนเองถือบัตรประจำตัวประชาชนไป ถ้าบุคคลในครอบครัวภรรยากับลูกไปไม่ได้เนี่ยใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็บัตรสุติบัตรของลูกถ้าไม่มีบัตรประชาชนถือสำเนาไปแล้วก็ไปสมัคร ทีนี้มันจะมีในกลุ่มของคนที่ให้สามารถมอบอำนาจได้ คิดว่าเป็นกลุ่มใครคะคนพิการคนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงสามกลุ่มเนี้ยยืดหยุ่นให้สามารถมอบอำนาจได้ เพราะเขาไม่มีแรงที่จะเดินทางมาลงทะเบียนกับหน่วยรับลงทะเบียนหรอกค่ะ แต่เอกสารในเรื่องของการที่เราจะไปให้เขาเนี่ยก็คือจะมีแบบฟอร์มการรับลงทะเบียน ในเรื่องของการลงชื่อผู้ลงทะเบียนมีคำถามถามมาว่า ใครจะเป็นคนเซ็น ก็ต้องให้คนพิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยแหละค่ะเป็นคนเซ็นตรงชื่อผู้ลงทะเบียนนะคะถ้ากรณีท่านใดที่ไม่มีแรงเรี่ยวแรงที่จะมาเซ็นเองได้ ก็จะปั๊มด้วยมือได้เพื่อให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ลงทะเบียน เอกสารที่นำมานะคะก็จะมีหนังสือมอบอำนาจ แล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ คนที่ได้รับมอบอำนาจก็คือแบบฟอร์มลงทะเบียน มาที่หน่วยรับลงทะเบียนมายื่นแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลลงทะเบียนให้กับเขา แล้วกลุ่มปอบบางเหล่านี้จะมีช่องทางในการบริการเป็นพิเศษได้ยินมาว่าทางองค์สินกรุงไทยทกศเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ ลงทะเบียนรับลงทะเบียนไปลงที่พื้นที่หรืออาจจะมีหน่วยงานของทางอำเภอนะคะอันนี้อยู่ที่ว่าเราทางหน่วยงานบริการของแต่ละหน่วยอ่ะจะบริหารจัดการภายในยังไง ดูแลคนกลุ่มเหล่านี้แบบไหนนะคะเชิญค่ะขอขอเรียนสอบถามนะคะกรณีที่บอกว่าผู้สูงอายุค่ะที่มอบอำนาจได้เนี่ยคืออยู่ช่วงอายุที่เท่าไหร่คะของผู้สูงอายุที่จะมอบได้60ขึ้นไปหรือไม่ไรคะ แล้วผู้สูงอายุปกติก็คือนับตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปนะคะนี่ก็ระเบียบเลยไหมไม่คือผมมองว่าผู้สูงอายุอะถ้าคขวาผู้สูงอายุคือต้องไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้หบางคน60 70 80 ก็ก็เดินทางมาได้ไม่ค่ะเขาจะระบุว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ถ้ามาได้ก็ลงเลยนะคะแต่ว่าตราอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็60ขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะ ช่วยนะที่ถามมาเข้าใจไหมว่าไอ้สองคนสามคนที่ถามนะงงไหมลูกไม่งงไม่งงนะคือมันมันค่อนข้างจะยิบย่อยกับเรื่องรายละเอียดที่เราต้องทำความเข้าใจไม่นึกนึกว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยน้อยกว่าสามจะมาลงทุนยังนไม่ได้อะไรมันไม่เกี่ยวกับจำนวนที่สามแค่ยกตัวอย่าง เพราะนั้นจะครอบครัวเดียวกันนะครับมันอาจจะมีตั้งแต่รู้18ปีขึ้นไปก็ได้ หรือมากกว่า18ปีขึ้นไปก็ได้เพราะนั้นมันต้องแยกเป็นกันสมมติวสามีภรรยาเอาแค่แต่งงานกันก่อนนะ แต่งงานกันปั๊บมีลูกห้าคน มีพ่อมีแม่ แล้วก็ลูกอีกสามคน จดทะเบียนสมรสมีลูกสองคนที่ยังต่ำกว่าสิบแปดกับอีกหนึ่งคนมากกว่าสิบแปดเพราะฉะนั้นสามีภรรยาสองคนเนี่ย ใครก็ได้สามารถไปยื่นโจด บวกกับลูกอีกสองคนที่ต่ำกว่าสิบแปดที่ต้องนำหลักฐานไป จะเป็นคบอ้า่ครับอ่าส่วนว่าคนอีกคนหนึ่งที่ยุเกินสิบแปดต้องมายื่นมายื่นเอง นะครับทีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสกัน แต่อยู่ด้วยกัน มีผัว มีเมีย มีลูกสามคน ไม่จดทะเบียนสมรสกัน ลูกทั้งหมดจะต้องไปขึ้นอยู่กับภรรยา คือขึ้นกับแม่สามีก็ไปยื่นของตัวเอง อ่า นี่ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ก็ต้องแยกประเด็นนี้ให้ออกให้ชัดเจนก่อน ทีนี้ปัญหาคือการทำาใจกับชาวบ้านที่รายละเอียดปลีกย่อยนะครับ ที่เราจะต้องคุยกันเรื่องนี้ ถามอยากให้ถามพวกเราต้องมีรายละเอียดที่ต้องถามนยครับแล้วผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปนี่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการตัวนี้ใช่ไหมครับที่ระเบียงเกี่ยวกับลงลงทะเบียนได้ค่ะ แล้วคนที่มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บางทีเขาก็จะมีสวัสดิการ 50 บาท100บาท ซึ่งไม่ให้บัตรบางช่วงนะคะ ตัวนี้ที่รักษาเรื่อง3คนนะคะที่มีลูก3คนเนี่ย ในส่วนนี้คือไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าถ้าไปลงทะเบียนถ้าเป็นคู่ก็แค่เอาข้อมูลของรูปของคุณนะคะใส่ถ้าเป็นโสดก็คือ ไม่มีผู้สมรสหรือไม่มีบุตรเนี้ยท่านก็ลงโสดแต่แนะนำการลงทะเบียนสองช่องทางปีนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้วยนะคะถ้าท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยอยากให้ไปทางสำคัญช่องทางนี้เลยกรณีโสดท่านมีมือถือที่เล่นดิจิทอรเน็ได้เข้าเว็บไซต์แล้วกรอกโดยไม่ต้องมายื่นเอกสาร ทั้งหมดนะคะไม่ต้องยื่นเอกสารเลยที่สำนักงานหรือหน่วยลงทะเบียนเรียกว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ง่ายทีเดียว แต่กรณีมีครอบครัวยังไงท่านก็ต้องไปยื่นเอกสารที่หน่วยลงทะเบียนเจ็นแนะนำว่าให้ไปที่หน่วยลงทะเบียนเลยค่ะผู้ป่วยติดเตียงหรือของหรือคนที่ด้อยโอกาสที่พัฒนาสังคมเขาลงพื้นที่ผมดูหมดเกือบทุกเคสจะเป็นคนโสด มือลูกก็โตแล้วอายุมาก ส่วนใหญ่ลูกเกินสิบแปดนล้วแหใครหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยไม่ต้องนับว่ามีพวกอายุห้าขวบแล้วครับเกินสิบแปดหมดแล้วแล้วบางคนฝันที่ตายอยู่คนเดียว คือลงทะเบียนอยู่เดียวได้ลงทะเบียนแบบไม่มีครอบครัว เพราะนั้นเจ้าที่แค่ถือไมบุ๊กไปทำให้เขาถึงบ้านไม่ต้องว่าขหน้าทำทำให้โดยที่นั่นได้อยู่คือเหมือนกับเขาลงเยนในเว็บไซต์ ราะฉะนั้นเปิดตัวเสียงไปไปแล้วก็ทำไ้เลยตรงุี้ยากในพ่อพระราชเสียเวลาไปวลาทีนี้ก่อนจะเป็นคำถามต่อไปขออนุญาตดูแบบฟอร์มกันไปก่อนเลยนะคะ จะได้สร้างความเข้าใจการเผื่อจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกกับลูกบ้านได้ชัดเจนขึ้นจากจำนวนที่จะตรวจถึงร้อยคน อาจจะเหลือเพียง50 คนหรืออาจจะเพิ่มมา 150 ก็ได้เนาะถ้าเราพิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติของเขาดูที่หน้าที่หนึ่งเลยค่ะแบบฟอร์ม หน้าที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะคะ สถานะปัจจุบันเนี่ยเขาจะถามเลยเพราะว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีหรือไม่มีก็ต้องกรอกไปตามข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะไม่ได้มีความผิดอะไร ไม่ต้องไปให้ความเท็จเพราะเนื่องจากว่าการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตรงนี้ ต้องการรายละเอียดมากที่สุดเพื่อที่จะไปกลั่นกรองข้อมูลของเราแล้วก็สมาชิก สมาชิกในครอบครัว อย่าลืมว่าหน่วยงานที่มาตรวจสอบเรามีทั้งหมด 47 หน่วยงาน เขาก็จะตรวจในลักษณะใช้ระบบของ AI มาช่วยตรวจสอบก็จะมีประกอบด้วยส่วนราชการธนาคารที่ดินสัมภารสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะคนที่มีบัตรเครดิตนะคะ สถาบันการเงินจะตรวจสอบพบถ้าบอกว่าไม่ดี ก็ท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะได้สิทธิ์รับสมัครตรงนี้ได้นะคะ ส่วนในเรื่องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็13หลักเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเลขอะไรยังไง ถ้าจำไม่ได้ก็คัดลอกจากบัตรประจำตัวประชาชนของเราค่ะคำนำหน้าชื่อนามสกุลนายนางนางสาวอะไรก็ใส่ไปนะคะสถานะปัจจุบันของเราเป็นยังไง วันเดือนปีเกิดก็ใส่เป็นตัวเลขไปตามตัวอย่างค่ะมีคำถามค่ะแล้วถ้าว่าเออคนเอ่อผู้สูงอายุคนเนี้ยมีได้พอเกิดอย่าเดียวจะใครยังไงครับไม่มีวันเกิดไม่มีไม่มีเดือนเกิดกัน คำถามนะคะผู้สูงอายุมีแต่ษศเกิดไม่มีวันเดือนปีให้ปรากฏเพราะคนสมัยโบราณ คนเก่าคนแก่เดิม สมัยก่อนไม่ค่อยมีรายละเอียดเรื่องวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง อาจจะมีแค่พศก็ใส่ไปตามที่บัตรประชาชนกำหนดไว้แล้วเดี๋ยวระบบก็จะไปค้นหาให้เองว่าเป็นคนใดใช่เจ้าตัวไหม ในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าตัวนะคะ เพราะคนจนจริงๆอับบางคนไม่มีหรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะ ก็ใช้เบอร์ของคนที่เขาสามารถติดต่อได้ แล้วก็ไปส่งข่าวสื่อสารให้เขาได้ ส่วนใหญ่ก็น่าจะยืมมือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ ดูแลผู้บ้าน ให้เบอร์ไว้นะคะ จะได้ติดต่อได้ ที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้เช่นกัน เผื่อมีปัญหาอะไรยังไงขึ้นมาจะได้ประสานได้นะคะวุฒิการศึกษาก็กรอกไปตามความเป็นจริง จบอะไรยังไง เรียนหรือไม่ได้เรียน ส่วนสถานภาพการมีครอบครัวเลยค่ะข้อแปดเนี่ยสำคัญมาก จริงๆแล้วทุกข้อสำคัญหมดแต่ว่าข้อแปดเนี่ยสำคัญมากมากๆเลยแหละสถานการณ์ในสถานภาพเนี่ยมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเลยค่ะว่าคู่สมรสหมายถึงใครตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะ จะต้องหมายถึง สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น คนที่อยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถือเป็นคนอื่นนะคะถ้าไม่มีลูกต่ำกว่า 18 ก็กรอกรายบุคคล ไม่ใช่กรอกรายครอบครัวเขาใส่ไปมีคู่สมรสหรือไม่มีบุตรเขาก็จะถามว่ามีบุตรที่ชอบกฎหมายเนี่ยอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ไหมแบบตรงเนี้ยที่อยู่ในมือเราเนี่ย ถ้าถามว่าบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เนี่ยก็ต้องไปใส่ชื่อในหน้าห้าด้วยว่าลูกต่ำกว่า 18 ปีมีกี่คนลองเปิดตามดูหน้าห้านะคะมีสองคนก็ใส่ไปสองคน มีสามคนก็ใส่ไปสามคน มีมากกว่าร้อยกว่าก็ใส่ไป แต่การที่จะนำมาใส่ต้องเป็นลูกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ไม่ต้องเอามาใส่ เพราะเขามีสิทธิ์ที่สมัครเองได้เขาสามารถกรอกแบบลงทะเบียนเองต่างหากได้ ก็ไม่นับเขามาเป็นสมาชิกในครอบครัวในโครงการรอบนี้นะคะสงสัยอะไรไหมคะได้ยินเสียงจะถามไหมไม่ถามเนาะส่วนที่สองค่ะการประกอบอาชีพค่ะ อาชีพแบักของเรามีอะไรก็ใส่ลงไป ถ้าว่างงานก็ว่างงานใส่ลงไปนะคะ รับจ้างอิสระมีงานทำอะไรก็ว่าไปใส่ให้ครบกรอกข้อมูลเท่าที่จะกรอกได้ชีวิตความเป็นจริงของเราเป็นยังไงกรอกตามนั้น ต่อหน้าสองค่ะมีเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกปาล์มปลูกไม้ดอกข้าวโพดทำหมดทุกอย่างก็ใส่ไปทุกอย่าง ถ้าไม่ได้ทำมันก็ไม่ต้องใส่ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงสุกรอะไรใส่ไปให้หมดค่ะในเรื่องของอาชีพหลักของผู้สมรสก็จะกรอกเหมือนเราแจ้งเข้าไป ใส่ไปให้หมด หน้าที่สามก็จะเป็นเรื่องของรายได้เกณฑ์รายได้ อย่างที่บอกนะคะ ถ้าเกินหนึ่งแสนก็ไม่มีคุณสมบัติก็ไม่ต้องมากรอกแบบตรงนี้ไม่ต้องสมัครค่ะ เรื่องหนี้สินก็ใส่ลงไปมีหนี้สินเท่าไหร่อะไรยังไงซื้อบ้านในปี 64 เนี่ยถ้ามีหนี้สินหรือรายได้กฎเกณฑ์ของคุณสมบัติตรงนี้เขาจะวัดจากรายได้หนี้สินทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่ในรอบปีของปี 64 นะคะ แล้วก็บอกว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยถ้าบอกว่ามีบัตรเครดิตแล้วก็อยากจะไปยกเลิกแล้ววันนี้ ถ้าสมมติเราไปเลิกยกเลิกวันนี้ แต่ก็ตรวจสอบสิทธิ์เราเมื่อวานนี้ บัตรสวัสดิบัตรเครดิตตรงนี้มันก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะ ก็ถือว่าเขาตรวจสอบเจอเรายังมีบัตรเครดิตอยู่ เพราะเขาใช้คำว่าตรวจสอบนณเวลาใดเวลาหนึ่ง เขาก็ไม่บอกว่าไปตรวจวันไหน ก็ให้เราไปรู้เองว่าเราจะโดนแจ็คพอตตรวจเจอไหมในเรื่องของความต้องการรับให้ช่วยเหลืออะไรในส่วนที่สี่หน้าสามนะคะท่านอยากจะให้รับช่วยเหลืออะไรยังไงบ้าง กรณีที่เราเดือดร้อนลำบากยากเข็นก็บอกเข้าไปว่าอยากจะให้ช่วยเรื่องอะไร เขาก็จะนำฐานข้อมูลที่ ตรงเนี้ยที่เราแจ้งไปเนี่ยความต้องการของเราเนี่ยต้องการอะไรยังไงบ้างพอสำรวจเสร็จก็จะไปประมวลผลรวบรวมความต้องการส่วนหน้าห้าอย่างที่บอกนะคะ เป็นรายชื่อของผู้สมรสเราเป็นสามี เป็นผู้ลงทะเบียนสมัครเขียนแบบฟอร์มในวันนี้ในใบนี้ เราก็ใส่ชื่อของภรรยาไป แล้วก็มีรูปกี่คนต่ำกว่า18ปีใส่ไปให้ครบทุกคน ที่สำคัญเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ว่าจะของตัวเองของคู่สมรสหรือของบุตรเนี่ย ต้องกรอกให้ถูกต้อง เพราะมันเคยมีประเด็นในเรื่องของเกิดปัญหาขึ้นว่าพอกรอกไม่ครบเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลได้ตามข้อข้อเท็จจริงที่ควรพบ ส่วนในเรื่องหน้าแปดหน้าหกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกณฑ์คุณสมบัติที่พูดให้ฟังไปแล้ว ทั้งแปดข้อมีอะไรบ้าง ถ้าเราสนใจอ่านไปทบทวนดูดีๆ เราก็จะรู้นะคะว่า เรามีคุณสมบัติครบหรือไม่ขาดข้อใดพอหน้าเจ็ดนี่ก็สำคัญค่ะต้องลงชื่อของทุกคนให้หมด ลงทั้งตัวเราเอง คือผู้ลงทะเบียน ผู้สมรสของเราสามีหรือภรรยา ลูกมีกี่คน ใส่ไปให้หมด แล้วก็ให้ตามให้เซ็นชื่อให้ครบ มันจะมีปัญหาอย่างนี้ค่ะบางคน พ่อแม่ลูกอยู่คนละทิศละทาง อยู่คนละจังหวัด ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องให้เซ็นหมดทุกคนต้องทํำยังไง เวลาในเรื่องของร่วมกันให้สมัครเรียนมีถึง 45 วัน ช่วงระหว่างตรงนี้ท่านก็ต้องบริหารจัดการคนในครอบครัวค่ะว่าจะทำยังไงให้สามารถไล่ลายเซ็นให้ครบทุกคน จะส่งไปรษณีย์หรือว่าจะติดต่อให้มายังไงก็ว่ากัน ถ้าเซ็นไม่ครบก็ถือว่าเอกสารหลักฐานเราไม่สมบูรณ์โดวยรับลงทะเบียนก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนบันทึกในระบบให้เราได้ หน้าแปดค่ะ เป็นเรื่องหลักฐานการยืนยันลงทะเบียน ส่วนข้างล่างเนี่ยท่านจะเห็นไหมคะช่วงล่างมีรอยประระหว่างตรงกลางนะคะรอยไข่ตาจะบอกว่ากรุณา อย่าทำหาย ตรงนี้สำคัญนะคะ ต้องเก็บรักษาไว้เหมือนกับบัตรประจำตัวประชาชนเลย เพราะว่าเราต้องมาแสดงตัวตนในห่วงระหว่างที่จะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แล้วก็จะมีการประกาศผลในเรื่องของการตรวจสอบความสัมพันธ์ในเรื่องครอบครัวนะคะ พอเราไปลงสมัครปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราสมัครเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่า โอเค เรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้เราไม่ใช่ว่าเราจะได้สิทธิ์ในวันนั้นเลยนะคะเขาจะต้องมีการกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลความสัมพันธ์ทุกวันศุกร์ถ้าใครกรอกสถานะตัวเองผิด เป็นคนมีครอบครัวแต่ไปกรอกเป็นรายบุคคลเนี่ย ก็จะต้องไปสมัครใหม่นะคะ ถือว่าไม่ผ่าน ส่วนในเรื่องของการกันกองว่าจะมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่ช่วงพฤติการธันวาสองเดือนจะใช้วิธีการตรวจสอบ ระบบข้อมูลฐานข้อมูลทุกอย่างที่ท่านให้ไว้ ว่ามีความจริงมากน้อยแค่ไหนท่านเข้าเกณฑ์ไหมและจะประกาศผลให้ท่านทราบว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการนี้หรือไม่ในช่วงเดือนมกราคม พอประกาศผลตรงนี้แล้วท่านก็ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย ไปยืนยันตัวตนกับธนาคารสามธนาคาร คือกรุงไทยทกสอมสินและพอประกาศใช้วันแรกว่ามีสิทธิ์รับเงินก็สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้ไปใช้เงินสวัสดิการที่รับได้ดูแลให้ความช่วยเหลืออ่า อันนี้อยากได้คำถามค่ะ แล้วถ้าวเราเราลงผิด เราจะลงไมเราจะรู้ยังไงว่าเราลงผิดไปครับ ถ้าลงผิด ถ้าลงผิดจะรู้ได้ยังไงว่าเราลงผิดทุกวันศุกร์ค่ะเราก็ไปตรวจสอบ หรือก็ลงทะเบียนที่ไหน รับลงทะเบียนที่ไหน ก็ลองโทรมาถามเจ้าหน้าที่ว่าเราผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่อย่างที่แนะนำกรณีคนที่เป็นโสดช่องทางในการลงทะเบียนเนี่ย แนะนำให้ลงที่เว็บไซต์ดีที่สุดมีสองช่องทางให้เลือกตะกี้น้องไม่ได้บอกใช่ไหมว่าช่องทางชื่ออะไร บอกแล้วใช่ไหมบอกยัง เว็บไซต์ช่องทางของคนโสดนะคะ ไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยรับลงทะเบียน ชื่อเว็บไซต์เพื่อสวัสดิการ m o f g o g o คือโกค่ะ t h เว็บไซต์เพื่อสวัสดิการ mof.go.th อีกช่องทางหนึ่งอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะมีสองเว็บไซต์ เว็บไซต์ welfare w e l f a r e ก็ได้คีย์ในคอมได้ไหมคะเพราะเรื่องเว็บไซต์น่าจะพลาดแล้วไปคีย์ก็ได้ในคู่มือเราเขาไม่มีคู่มือในส่วนของเว็บไซต์นะคะเขาจะใช้ชื่อว่าบัตรสวัสดิการแห่ง www.mof.co.th นะคะไม่ต้องใส่เบอรไวเว็บนะคะ อันที่สองจะเป็นเว็บไซต์ welfare w e l f a r e mof.go.th นะคะ ในเว็บไซต์สามารถบันทึกสมัครนะคะ ได้ตั้งแต่หรือจะตรวจสอบข้อมูลอะไรก็ตามนะคะ เว็บไซต์ให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะ ส่วนคนที่สมาชิกในครอบครัวช่องทางที่ดีที่สุดควรเดินทางมาลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนจริงๆแล้วให้ลงที่ช่องทางเว็บไซต์ได้แต่มันลงแล้วมันไม่สุดไงมันเดินได้แค่ครึ่งทาง สุดท้ายเราก็ต้องมาเจอเจ้าหน้าที่ที่หน่วยรับลงทะเบียนอยู่ดีฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็มาลงสักทีเดียวที่หน่วยทีนี้อยากจะแนะนำไม่ทราบว่าทางอำเภอมีเรื่องบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการที่จะให้กรอกแบบฟอร์มมาค่ะได้ บริหารกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวก็เรื่องว่าจะเอาแบบฟอร์มไปให้หรือว่าจะยังไงเียเพราะว่าถ้ากรอกก่อนมันจะโอกาสที่ว่าเดี๋ยวเรียนเบื้องต้นง่ครับ ผมก็จะคุยกันหลังหลังที่ทางนี้เสร็จแล้วก็จะมีการการจัดการของทางอำเภอก็เรียนเรียนให้คณะที่มาร่วมคิดแจงได้รู้ว่า ตอนนี้ทางอำเภอกับองมินและทกศมีการวางแผนร่วมกันว่าเรามีการแบ่งมอบพื้นที่ ในการที่จะดูแล ของแต่ละหน่วยนะครับ เรามีจุดลงทะเบียนสามหน่วยงานด้วยกันตอนนี้อำเภอจะรับเราก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบอยู่ที่ตำบลแก่งกระจานคือมือหนึ่งกับมือหกนะครับใช่ไหมแล้วก็ของเขากับกกตนะครับจะรับผิดชอบตำบลแก่งกระจานทั้งหมดยกเว้นมือหนึ่งกับมือหกนะครับแล้วก็ตำบลพุทธสวรรค์ตำบลห้วยแม่เพียงนะก็องค์ิษย์จะรับผิดชอบประเด็นบางการของพี่น้องนะครับนี่เบื้องต้นคือเราแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นการรับผิดชอบแบบนี้นะครับ แล้วส่วน การปฏิบัตินะครับผมจะสั่งประหลัดชนิดมาว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการทำแผนที่จะวางแผนให้แต่ละหมู่บ้านนะครับ เมื่อเราออกหน่วยในระดับพื้นที่เนี่ยจะได้รู้ว่าหมู่แต่ละหมู่จะมาที่หน่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่ในเวลาวันไหน คืออยากให้แต่ละหมู่มีวันเวลาของตัวเองยกยกตัวอย่างเช่นตำบลทุธสวัสดิ์อย่างเงี้ยครับมีทั้งหมดหกหมู่บ้าน เดี๋ยวธนาคารกกตก็จะมีการวางแผนว่า หมู่หนึ่งเนี่ยจะมาวันไหน หมู่สองมาวันไหนหมู่สามมาวันไหนหมู่สี่มาวันไหนซึ่งเราจะมีจุดบริการอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเราจะกำหนดว่าตรงนั้นจะลงทะเบียนตรงไหน ส่วนมันที่เหลือนะครับ ถ้ามันยังมีเหลือไม่มาก เราอาจจะกลับมาตั้งรับอยู่ที่ที่หน่วยปกตินะครับ ก็จะเป็นที่รับผิดชอบเพราะนั้นคนก็จะรู้แล้วว่าคุณไม่ต้องมาออที่อำเภอไม่ต้องมาออที่ทกศไม่ต้องที่อำเภอทุกคนจะรู้ว่าของตัวเองอ่ะพื้นที่รับผิดชอบอยู่ที่ธนาคารหรือว่าอำเภอในประเด็นแรก วันดีนสองคือวันที่ที่เรามีการจัดจารันวันที่ของแต่ละหมู่บ้านว่า แต่ละหมู่บ้านก็จะรู้ว่าถ้าตั้งแต่วันที่ห้าไปเนี่ยทกสและทิ่ชอบตำบลสวรร์หมู่หนึ่งสุวรร์ต้องมาวันที่ห้าหมู่สองมาวันที่หกหมู่สามมาวันที่เจ็ดอย่างนี้จะไล่วันใหม่เพื่อไม่ให้มปการแพ่อันนะครับ อันต่อมาคือการกำหนดจุด จุดที่หน่วยจะออกไปบริการนะครับของแต่ละตำบลว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะวางแผนร่วมกันว่าผู้สวัสดิ์เนี่ย โมเ่หนึ่งสองสามจะไปตรงไหนอะไรเงี้ยเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านมากที่สุดนะครับหรือสองพี่น้องจะไปตรงไหนทั่แปดหมู่อะไรเงี้ยเพื่อให้จุดแต่จุดนั้นต้องมีสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็ต้องดูตรงนั้นประเด็นต่อมา อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องแบบฟอร์มที่ทางทางที่ทางท่านได้ถามมาคือเดี๋ยวเราก็จะมีการทำแบบฟอร์มแล้วก็จะมอบให้กับกนันบ้านเนี่ย ในวันประชุมกนันบ้านในวันที่สองนะครับ ซึ่งก็จะมีการประชุมเน้นย้ำที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นแนวนี้ครับ ที่วางไว้ครับไม่ทราบใครมีข้อสงสัยอยากจะสักถามไหมคะเชิญค่ะคือในกรณีที่ว่าผู้ผู้สมรสในในในเกี่ยวกับในเรื่องผู้สมรสนะคะคือคือเหมือนกับว่าผู้สมรสผู้ผู้ มีเงินฝากธนาคารอยู่ห้าแสนแล้วทีนี้ตอนนี้ปัจจุบันตัวเองทำทำแบบไปทำไม่มีรายได้ทำอะไรไม่ได้ แต่มีเงินฝากอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว แล้วก็ผู้สมรสภรรยาเนี่ยก็คือรับจ้างยีอาชีพรับจ้างทำกิจการบันอะไรนี้ค่ะคือเงินฝากบัญชีเนี่ยต่อไปมันก็กรณีก็มีหวานลงไปใช่ไหมครับ แต่ตัวเองตอนนี้คือ มีอาการเจ็บป่วยทำไม่ได้ค่ะ คืออย่างนี้ค่ะขออธิบายนิดนึง กรณีนี้ถ้าผู้สมรสภรรยาเป็นฝ่ายที่มีรายได้ไม่ถึงหนึ่งแสนเข้าเกณฑ์คนที่ค่อนข้างที่จะมีสิทธิ์ได้รับการเลือกลงทะเบียน แต่ฝ่ายสามีมีรายได้เงินฝากยกตัวอย่างห้าแสนเนะคะ เกณฑ์เขากำหนดไว้ว่า ต้องเอาของสองคนสามีภรรยามารวมกันพอสองคนได้หกแสนเนี่ยหารเฉลี่ยแล้วมันได้สามแสนมันเกินหนึ่งแสนถูกไหมคะภรรยาก็จะไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการได้ในการลงทะเบียน เพราะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ลงไว้ระดับประเทศจริงๆ เพราะเท่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะคะ คนที่อยากจนมันเยอะ คนที่จนจริงก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไป ก็เลยต้องมีความกันกองและตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อที่จะให้คนที่ให้พูดง่าย ๆอ่ะ คนเราบางทีจะหนีเกณฑ์ค่ะทั้งๆที่รู้ว่าเกณฑ์กำหนดไว้ว่ายังไงหนีเกณฑ์เพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสได้สิทธิ์ซึ่งตรงนี้เราก็ต้อง ใช้ดุลพินิจของตัวเองค่ะว่าเราอยู่ในกลุ่มประเภทของคนที่ ควรจะเข้าถึงในการที่จะเข้าสมัครไหม และในรอบนี้บอกได้เลยว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการใบเก่าใบเดิมเนี่ย ยกเลิกนะคะถ้ารอบใหม่เขาประกาศใช้ในวันแรก ทุกคนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการเดิมแล้วนะคะต้องทำความเข้าใจตรงกัน ต้องล้างไพ่ทั้งหมดมาลงทะเบียนใหม่การที่บอกว่ามาลงทะเบียนใหม่ ต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่า คุณสมบัติของตัวเองอ่ะพร้อมที่จะมาลงทะเบียนใหม่ได้ไหมกรองตัวเองให้ได้พอกรองได้แล้วอ่ะมันก็จะทำให้เรารู้ตัวแล้วว่าเรามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มันก็จะทำให้คนที่เขายากจนจริงๆได้มีโอกาสเข้าถึงนะคะ ทีนี้ย้อนผมอยากถามไนั่นนะเอกสารหลักฐานที่ที่ต้องมาใช้อะสมมติว่าถ้าจดเป็นสองรถกันเนี่ยต้องมีจดเป็นสองรถมามาด้วยไหม ตอบหนึ่งนะครับอันที่สองคือถ้าเด็กไม่มีทะเบียนเด็กไม่มีบัตรประชาชนใช้ทะเบียนใช้ทะเบียนบัตรสุทธิบัตรได้ไหมอย่างเงี้ยครับ้าเรียนนี้้าเรียนเบอร์กรณีคนที่มาลงทะเบียนคนไหนมาลงทะเบียนต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของตัวเองมาสมมติเป็นสามีนะคะ มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส ถูกต้องตามกฎหมายมีลูกสามคนอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์คนที่เป็นภรรยาก็นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองมา คนเป็นคู่สมรสเนี่ยต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกเนี่ยใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้ แต่ลูกคนไหนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้ใบสูติบัตรได้ และให้แต่ละคนที่เป็นเจ้าของสูติบัตรเป็นเจ้าของบัตรประชาชนเนี่ยเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่กรณีลูกคนไหนอายุไม่เกิน 10 ปี ไม่รู้หนังสือเซ็นชื่อตัวเองไม่ได้ คนเป็นสามีที่มาลงทะเบียนสมัครไปลงทะเบียนเนี่ยนะคะเป็นคนเซ็นชื่อของตัวเองในสำเนาสุติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนของลูกให้ลูกได้เลย ค่ะไม่ต้องค่ะใช้แค่สำเนาบัตรประชาชนกับสุติบัตรของลูกเท่านั้นขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของทะเบียนสมรสนะคะ ว่าหน่วยรับลงทะเบียนจะทราบได้อย่างไรว่าเขาสมรสกัน คือในส่วนนี้เราไม่ต้องใช้สำเนาหรือใช้ตัวทีเกี่ยวกับทะเบียนสมรสพอวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยถ้าท่านลงข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะ แต่ท่านไม่จดทะเบียนสมรสก็จะท่านนายกออย่างเงี้ยค่ะ ข้อมูลท่านก็จะปรากฏว่าไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ หน่วยรับลงทะเบียน ที่ท่านได้ไปลงทะเบียนไว้ แสดงว่าท่านจะต้องเดินทางไปหลายรอบแน่ถ้าท่านลงข้อมูลไม่ถูกต้อง และเพิ่มเติมกรณีข้อถ้าลงข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะ เคยมีเหตุการณ์เมื่องานไซบัตรเนี่ยค่ะของรอบที่ผ่านมาปรากฏว่าปี62ทางภาครัฐประกาศให้เงินช่วยเหลือในเรื่องของชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนกับกีฬามาดา ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะ ว่าทำไมตนเองงไม่ได้เหตุผลเพราะว่าตอนลงทะเบียนนะคะ ผู้ลงทะเบียนเองและตัวผู้ลงทะเบียนนะคะและผู้รับลงทะเบียนเนี่ย ไม่ได้กรอกข้อมูลเขาเรียกว่าเลขบัตรประชาชนของคุณพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยค่ะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไป การมาเล่าเรียนคือทางหน่วยรับลงทะเบียนเนี่ยต้องเป็นคนเอกสารซึ่งบางทีเอกสารที่จำนวนมากคนยาก แล้วบางทีส่งไปที่หน่วยการแล้วนั่นแสดงว่าถ้าเหล่านั้นก็จะเสียสิทธิ์ในส่วนนี้ไปดังนั้นจึงแนะนำว่าให้ลงข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะของบุตรของผู้สมรสท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางมาบ่อยๆนะคะ เพราะว่าเขามีเวลาให้ถึงแก้ไขนะคะ ถึงวันที่3พฤศจิกายนเท่านั้น ถ้าเกิดเกินจากนี้ปุ๊บ ท่านจะต้องรอผลต่อไปแล้วผ่านไม่ผ่านถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะนั่นแหละที่กำลังที่จะถามพอดีว่าถ้าเกิดแบบคนให้ข้อมูลไปถูกเรื่อยๆเนี่ย พอสุดท้ายแล้วมันจะต้องถูก่ามันจะต้องถูกตรวจสอบในระบบ แล้วมันก็คือพวกเราก็คือแทนที่จะมาครั้งเดียว อาจจะมาสองครั้งสามครั้งเพราะเราข้อมูลที่ชาวบ้านส่งให้เรามาเนี่ยไม่ไม่สมบูรณ์เพราะระบบมันถูกตรวจสอบด้วยด้วยฐานข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่ในแต่ละหน่วยงาน เพราะนั้นเราโกหกว่ายากนั้นเรานี้จะคือใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบทั้งทะเบียนบ้าน เรื่องของลูกอะไรที่จดในสมรสต่างๆมันจะปรากฏอยู่ในทะเบียนราษซึ่งเขาก็ลิงก์ข้อมูลกันมาเพราะนั้นก็เพราะนั้นข้อมูลของชาวบ้านที่มาจะต้องเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับย้ำว่าเราต้องข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องมาหลายๆรอบ นะครับบางทีเสียหายตอนหลังแล้วก็กลับมาแก้ แล้วมันแก้ยากตรงที่ว่า มันไม่ได้มีเอกสารแค่ชุดเดียว แต่เอกสารมันจะมาทับโผมกันแล้วพอสุดท้ายแล้วมันลื้อของเก่าไม่เจอแล้วทีนี้จะเดือดร้อน ก็อยากจะเน้นย้ำพวกเรานะครับประเด็นนี้ก็ต้องเน้นย้ำเรื่องข้อมูลนะคำถามมีไหมครับเดินได้เลยนะเดินครับขออนุญาตตัดามนิดนึงครับ เพื่อฝังในใจจริงๆผมว่าน่าจะลงได้ครับคือสามีปัญญาที่จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องนะครับเรียกว่าจดเป็นครอบครัว อันนี้ได้ทั้งสามีะปัญญา ใช่ไหมครับลงได้ทั้งสามีปัญญานะครับ แต่ว่ารายได้เฉลี่ยหารกันก็ต้องไม่เกินแสนกันครับแค่สามีห้าแสนตัวเองศูนย์บาทหารแล้วมันเกินเกินแสนไม่ได้ทั้งคู่ครับ ารเด็กก็ไม่สามารถอุตันตันแต่เม่ไม่สามารถเป็นรายชื่อได้ที่เราต้องถามว่าพ่อแม่เป็นไหนครับอยาเด็กพวกของพวกนี้ครับ ถ้าต่ำกว่าสิบขวบนี่เขาแค่มีสิทธิ์เต็มเองได้ เต็มแทนรูปได้เลยอาจจะว่าคนเกินคนที่มาลงทะเบียนขออนุญาตค่ะกรณีรูปที่อายุไม่เกินสิบขวบเต็นชื่อเองไม่ได้ คนที่มาลงทะเบียน เช่นสามีเป็นคนมาลงทะเบียนสามีเป็นชื่อแทนลูกคนนี้ได้ใช้ชื่อของตัวเองอ่ะเป็นในสำเนาสุติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนให้ลูกได้เลยผู้ปกครองก็คือคนที่ลงทะเบียนนั่นแหละค่ะ ยกตัวอย่างว่าสามีมาลงทะเบียนลูกสิบต่ำกว่าสิบขวบเซ็นชื่อตัวเองไม่ได้ สามีเนี่ยจะต้องมีคนเซ็นชื่อของสามีในสำเนาสุทธิบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนของลูกคนนี้ใครเป็นคนลงทะเบียนคนนั้นต้องเป็นคนเซ็น างที่จะง่าย แต่ทีนี้กลัวว่าระบบจะล่มนะคะ เพราะว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนถึง19ตุลาจะก่อนลงเลยย้ำเลยว่าตรวจสอบเช็คตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ คุณสมบัติเราขาดอกข้องในข้อไหนยังไงไหมถ้า ไม่มีสิทธิ์ก็ต้องบอกลูกบ้านว่าไม่ต้องลงนะคะจะได้ไม่ต้องเยอะมากมีคำถาม ต่อไหมคะขออนุญาตครับเออครับขออนุญาตครับมีผู้สงสัยนะครับ คือบัตร ATM นี่มันคือเป็นบัตรเครดิตใช่ไหมครับครับขอบคุณ ครับ ครับแล้วอยากจะทราบว่าเออสมมติว่าผู้สูงอายุที่ว่าอายุ 60 ปี60 ปีขึ้นไปเนี่ยเราไม่สามารถมาได้จะมีหน่วยงานใดที่ว่าหรือว่าธนาคารลองสินเรือเขาสอเข้าไปทำเรื่องผู้ว่าไหมครับขออนุญาตนะคะอันนี้ขอชี้แจงนะคะในส่วนของผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเตียงผู้สูงอายุเนี่ย อย่างเจ้าหน้าที่ที่เรามีที่เราจ้างน้องเข้ามานะคะเขาจะลงพื้นที่ให้นะคะ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สามารถมาเองได้เนี่ยเราจะมีจุดซึ่งเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านท่านผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันได้อีกทีนะคะ แต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยเราจะลงตามบ้านให้ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเยอะซึ่งซึ่งน้องที่เราจ้างมาเนี่ยจะเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านไหนจะเปคนบุคคลประเภทนี้เนาะนะคะ อันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวดูแลให้คสำหรับที่เป็นวงเนี่ยก็คือว่าในผู้ว่าคนเนี่ยผู้สูงอายุอ่ะมีประมาณร้อยแปดสิบคนแล้วครับที่หนึ่งเข้ามาได้ที่แบบ ทำเอ่อส่วนมากก็จะบางทีก็อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวนะคะจุดจุดที่เราจะบริการนี่คือเราจะเลือกจุดที่มันเป็นอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้เดินทางไกลขนาดนั้นเนาะก็จะเป็นจุดในหมู่บ้านของพวกเราทั้งหมดนะคะค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่ป่วยติดเตียงหรือว่าคนที่ไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะจะต้องไปทำให้ที่บ้านนะคะแต่ถ้าเกิดร้อยกว่าคนนี้อาจจะไม่ได้เนาะถ้าเดินมาได้ก็รบกวนว่ามาที่ศูนย์ที่เราจะนัดนะคะ แต่ว่าผมก็อยากจะให้ธนาคารเข้าไปทำที่หมู่บ้านเพื่อผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องเดินทางมาใองานที่ธนาคารนะครับไปที่หมู่บ้านอยู่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวพราะเรามีแผนนะครับรงหมู่บ้านเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขียนกันเนี้ยเดี๋ยวเราจะกำหนดเลยว่าว่าไม่เตรียมจะลงไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วก็กำหนดวันด้วยเดี๋ยวจัดการชี้แจงครับเอาเรื่องคำถามเกี่ยวกับลงทะเบียนนะครับใครมีใครประเด็นที่ที่ต้องยังยังไม่กระจ่างยังไม่ชัดให้ถามเลยนะครับ เราจะได้ทำความเข้าใจด้วยกันค่ะมีประเด็นที่างสอบถามมาก่อนหน้านี้นะคะ เกี่ยวกับแบบฟอร์มส่วนที่สามเรื่องรายได้และที่สินค่ะส่วนที่สามค่ะข้อสิบสองนะคะคำว่ารายได้เนี่ยค่ะ คือเฉพาะผู้สมรสใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะคนมีบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้าเขามีรายได้ ก็ต้องนำมาคำนวณด้วย นะคะประเด็นที่เราเจก็คือมารวมกันในนี้เลยทั้งกุ่มและกลุ่มรถให้มารวมในนี้ข้อ1ก็เท่างคิั้งหดไมิหนึสต่อคนะก็เลหาสมมติว่าคนลงทะเบียนมีรายได้ห้าหมื่นโอ้ได้แล้วที่คือความคิดของผู้ลงทะเบียนรายบุคคล แต่กรณีการลงทุนเป็นรายบุคคลและมีครอบครัวเนี่ย เขาจะเอารายได้ของคนในครอบครัว เช่น ผู้สมรสสมมติมีรายได้สามแสนสองคนมาหารกันเป็นแสนเจ็ดนะคะตัวเนี้ยเรียกว่าไม่ได้ทั้งคู่เราให้คุณไปลงทะเบียนเงินเดือนได้เงินรายได้แค่ห้าหมื่นนะคะถ้ามีครอบครัวเมื่อไหร่ที่จดทะเบียนนะคะ แล้วกรณีสามีไม่ได้จดทะเบียนอยู่กันมาแต่มีบุตรนะคะต้องเอาคำว่าครอบครัวเนี้ยคือรวมบุตร ก็คือตัวคุณและตัวของคนในครอบครัวคือบุตรมารวมกันถ้าบุตรมีรายได้ห้าหมื่นคุณมีรายได้ห้าหมื่นรวมกันยังไงก็ไม่เกินแสนหารเฉลี่ยเนี่ยค่ะก็คือพูดง่ายๆเฉลี่ยในครอบครัวต้องไม่เกินแสนคุณจะได้สิทธิ์ไม่สิทธิ์ต้องดูในครอบครัวด้วยค่ะครับมีประเด็นไหนไหมครับ ไม่ถือว่าเข้าใจนะเวขอเพิ่มเติมนะคะในแบบลงทะเบียนปีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องความต้องการในส่วนที่สี่ค่อนข้างเยอะอยใช้ความเร็วในการเลือก เพราะส่วนที่สี่นี่แหละจะเป็นอนาคตของคนที่ลงทะเบียน ทั้งอุปกรณ์นะคะ การศึกษาเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาตรงนี้อนาคตถ้าต้องมีสวัสดิการเหล่านี้ค่ะถ้าเราไม่ได้ตียมหัวคุณ ยินยอมที่จะไม่รับในส่วนนี้นะคะสำคัญตรงนี้ผมมีคำถามในเชิงปฏิบัตินะครับว่าสมมติว่าการก่อแบบตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือคนที่ไม่เข้าใจชาวบ้านเข้าไปอ่ะง่ายทีนี้ถ้าเกิดเขาถือแบบฟอร์มอันนี้มาแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องสำเนาบัตรสำเนาอะไรต่าง ๆ มาเนี่ย แล้วก็มาให้พวกเราอ่ะ ฐานะผู้ที่ต้องลงทะเบียนทำเนี่ยพวกเราโอเคไหมต้องทำอย่างนั้นนะครับหรือให้เราเต้นมาก่อนหรือว่ายังไงกอใกระอสอทบที่เราวางแผนกันนะก็คือเราจะแจกแบบพิมพ์ไปให้ก่อน และส่วนไหนที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เขาสามารถตอบได้ค่ะให้ก็กรอกก่อน ส่วนที่เหลือก็ต้องอาศัยน้องที่จะไปลงทะเบียนให้ค่ะเพราะว่าใจว่าน้องคนนี้ กรอบเท่าที่กรอบได้มาก่อนเริ่มต้นอาจจะช่วยให้เร็วขึ้นคือแบบฟอร์นที่เจ้าหน้าที่ไปให้หรือทำไมครับที่แต่ ไม่กเขาไม่เปิลงขีดค่าแล้วก็แก้ไขแล้วมัเป็นเรื่องของกรรมนะครับเราคำถามอื่นครับ ถือว่าพวกเราเข้าใจในระดับที่น่าจะทำงานได้แล้วนะทางคณะมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ขอเพิ่มเติมนะคะมีประเด็นสอบถามเรื่องใบมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจตัวนี้ค่ะ จะมีผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจนะคะต้องต้องให้พยานเซ็นสองคน และกรณีที่ผู้มอบอำนาจมีครอบครัว าะว่าอำนาจต้องเป็นเซ็นในแบบฟอร์มของตัวเองแล้ว จะต้องไม่ครอบครัวหมายมีสำเนาแบบารสุานของครอบครัว พร้อมเซ็นรับรองสำเนาของสมาชิกในครอบครัวที่มาของตัวเองนะคะหรือพูดง่ายๆมีทั้งผู้อำนาจที่ต้องเซ็นสำเนาปัะชาชนของตัวเอง และคนในครอบครัวถึงจะมอบหนังสือทั้งชุดมาให้การผู้ลงทะเบียนพร้อมหนับอมออำนาจนะคะอันนี้ไปถึงเซ็นในฐานะพยานใช่ไหม คนผู้มอบกับผู้รับมอบเป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งและ ตัวพยานอีกสองคน เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่มีดรริติภาวะถูกใช่ไหมแล้วสมาชิกที่เหลือต้องเซ็นด้วยกรณีพยานเนี่ยค่ะสองคนใครก็ได้ ถามว่าที่ต้องเซ็นสำเนาประชาชนกรณีคือผู้มอบอำนาจจะต้องเป็นคนก็คือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ แต่กรณีผู้สูงอายุบางท่านมีครอบครัวค่ะ มันจะมีประเด็นของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีสำเนาของสมาชิก แน่แน่แบบบอกด้วยให้ครบทั้งตัวผู้ลงทะเบียนก็คือผู้มอบอำนาจชุดที่สองเพราะเป็นชุดแรกมันอยู่ในเอกสารชุดแรกแบบบอกใช่ไหมคะแบบบอกใหกลงทะเบียนค่ะจะประกอบด้วย เขาเรียกว่าสำเนาของสมาชิกในครอบครัวกรณีที่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ่านที่สามารถมาได้ และมอบอำนาจให้ท่านใดคนหนึ่งค่ะ มาลงทะเบียน ดังนั้นเอกสารที่อยู่ในชุดเนี่ยจะต้องครบถ้วนตัวนี้มีหนังสือมอบอำนาจนะคะก็สรุปว่าเอกสารมันจะต้องมีบัตรสองชุด สำหรับคนที่มอบอำนาจมาใช่ไหมรับชุดหนึ่งคือประกอบไปเอกสารพร้อมกับคำร้องคำแบบนี้แบบลงทะเบียน แต่มอบอำนาจเนี่ยอันนี้ก็บอกว่ามันต้องมีบัตรประชาชนสำเนาของสมาชิกในครอบครัวอีก ใช่ค่ะก็เท่ากับมันต้องมีเอกสาร สองท่าวผัดเราสองชุดติดแบบนี้นะแจ่งดียวเดียว้เพราะว่าหนังสือว่านั่นกำหนดให้มีสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจด้วยดังนั้นแบบฟอร์มที่กำหนดให้มีสำเนาของผู้มอบอำนาจก็เลยก็เลยเป็นสองชุดเลยแต่ว่าอันนี้จริงแล้วอยู่ที่การบริหารของหน่วยงาน เพราะว่ามีสำเนาของผู้มอบอำนาจแล้วหนึ่งชุดซึ่งรู้แน่นอนเราก็ใช้เป็นชุดเดียวกันไม่ได้ค่ะมีแต่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยต้องมีเรื่องครบค่ะ นี่ค่ะท่านทำอะไรนีทำไมผมกำลังจะถามว่า มันใช้แบบฟอร์มอย่างเงี้ยเดี๋ยวเด็กเตรียมให้คะแนนคือนี้ในแบบอร์มหนาเนี่ยจะมีเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นสำเนาทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ ส่วนพยานไม่ต้องเอาหลักฐานอะไรมา มีแต่เป็นอย่างเดียวกรณีที่น้องบอกเมื่อสักครู่สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก ก็ใช้แนบกับแบบฟอร์มตามที่อธิบไปครั้งแรกเท่านั้นเองค่ะมอบหน้ไม่ต้องใช้ งงไปเน่ว่าเอกสารมันใช้สองชุดใช้แค่ชุดเดียวค่ะชุดเดียวนะค่ะกรณีผู้สูงอายุมีลูกนะคะแต่ว่าลูกไปทำกินที่อื่นต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วต้องใช้บัตรประชาชนแล้วติดต่อลูกไม่ได้ในพื้นที่แบบมีแล้วคือหนึ่งคนผู้สูงอายุ แล้วติดต่อลูกไม่ได้ แล้วแบบนี้จะใช้มอบหน้าแบบไหนคะผู้สูงอายุส่วนมากแม่ลูก ตกว่า18 ปีนะคะอันนี้เบื้องต้น แต่กรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีเนี่ยแล้วหากันไม่เจอ ในส่วนนี้ทางส่วนกลางได้ตอบตอบมานะคะว่า ก็คือถือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะต้องลงเราเรียกว่าต้องเซ็นมาให้ครบนะคะ ยังไงยังไงก็ต้องหาไม่เจอ สรุปก็คือให้โอกาสในเรื่องของการมอบอำนาจโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องมาที่หน่วยรับลงทะเบียน แต่เอกสารหลักฐานอะไรเนี่ยทุกอย่างเหมือนคนปกติ แค่นั้นเองค่ะต้องติดนะครับแตมใช่ไหมไม่ต้องติดนะโอเคไม่ถามไม่ก่อนเดี๋ยวถามครับบริหารเกณฑ์ทามรูปแบบชัดเจนนะครับ มีใครสนใจนะครับว่า ลูกอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปแล้ว แต่ว่าเป็น นักศึกษาอันนี้สามารถจะรับได้สองครับลงทะเบียนได้ค่ะ ก็คือมีสิทธิ์ทุกท่านที่อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ว่าสิทธิ์ของท่านก็พิจารณาในคุณสมบัตินะคะ เรื่องรายได้ เรื่องเงินฝากต่างๆเรื่องบัตรเครดิตตามที่ได้แจ้งค่ะครับขอบคุณครับ บายกับกับคนที่อยู่ที่บ้านพวกเราพอญาติทางครับ สมมุติว่าเราตามญาติไม่ได้แนียครับ เราฟ้องอะไรเร็นได้ไหมครับเ้าเป็นคำถามที่อยากจะบอกพอดีก่อนถามหันกลับไปดูแบบฟองค่ะหน้าเจ็ด น่าเซ็นเจเป็นเรื่องของการยืนยันในเรื่องของการเซ็นลายเซ็นของตัวผู้ลงทะเบียน แล้วก็สมาชิกในครอบครัว ทุกคนต้องเซ็นด้วยลายมือของตัวตนตัวเองคนละหนึ่งที่ถ้าลูกคนไหนอายุไม่เกินสิบขวบเซ็นไม่ได้ให้ผู้ลงทะเบียน คนที่มีชื่ออยู่ในผู้ลงทะเบียนนะคะ สามีเป็นผู้ลงทะเบียนสามีนี่หลกการเซ็นแทนลูกคนนี้ไปเซ็นชื่อของสามีนะ ไม่ใช่เซ็นชื่อลูกอ่าแล้วการ ให้ข้อมูลเท็จการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานลายเซ็นในมือชื่อถ้าตรวจสอบพบถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมค่ะในกรณีลายเซ็นนะคะ ในส่วนนี้เป็นการการเซ็นชื่อหรือเป็นการยินยอมให้ตรวจตรวจสอบข้อมูลของเขาเรียกสมาชิกด้วยนะคะ ายความว่าถ้าเกิดระบบ มีการตรวจสอบข้อมูลในสมาชิกแล้วเผยแพร่ออกมาเนี่ย แล้วปรากฏว่าสมาชิกที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะเขาทราบข้อมูลว่ามีการตรวจสอบของเขาเขาก็มีสิทธิ์ยื่นที่จะฟ้องฟ้องได้นะคะค่ะเมื่อกี้จะเป็นคำถามที่ดีมากนะป้องกันในอำเภอดีก็พี่ถามแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ให้ถามแบบนี้แหละไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ เพราะว่า เราจะได้ไปชี้แจงชาวบ้านดูเพราะชาวบ้านต้องมีคำถามอยู่แล้วว่าที่เกียรติทำเร็นเลยได้ไหมอะไรเงี้ย แต่ปัญหามันจะวนกลับมาที่ที่ผู้ปฏิบัติ หรือว่าคนที่เซ็นไปนะครับเงียบนะเงียบจะมีสองอย่างคือเข้าใจว่าแต่เชื่อว่าตาไหลไปตั้งกระแตขนาดนี้ต้องแน่นอนอยู่แล้วรู้เรื่องนะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนะ พอดีเมื่อกี้ประเด็นที่บอกว่าลูกต่ำกว่าสิบขวบแล้วเซ็นชื่อไม่ได้พ่อหรือแม่เซ็นให้แล้วถ้าลูกลูกมากกว่าสิบขวบแต่เขามีความพิการทางสมองหรือว่าพิการมือเนี่ยค่ะเขาเซ็นไม่ได้คุณขอเซ็นไห้แต้มเอาใช่ไหมคะไม่มีเรื่องนะ เราที่ที่ที่เราเฉพาะของเราที่คุยกันภายในเรื่องแขนเรื่องอะไรเนี่ยกำหนดจุดต่างๆครับนับหนึ่งสองสามหมดเวลาแล้วโอเคนวมีคำถามเยอะเลยใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้นะครับที่ว่าถ้าไม่สามารถเซ็นด้วยแรงมือได้ให้ใช้นิ่โป้งประทับตาแทนใช่ไหมครับแล้วก็ด้านซ้ายหรือด้านขวา เริ่มต้นโดยปกติค่ะการประทับตา มือสัตปากเขาจะใช้นิ้วขวา ปกติเวลาท่านไปทำบัตรประชาชนนะคะเขาก็จะประทับตาบนนิ้วแต่นิ้วใช้ตรงนี้วโ ว่าไม่ต้องไม่ต้องถามข้างบนหรอกข้างบนเขาจะบอกว่าซ้ายขวาแต่คุณก็ต้องเขียนเหมือนกันครับคำถามมีไหมครับคำถามฝากมานะคะคือมีผู้สูงอายุอายุ65ปีสามีภรรยาเสียชีวิต และมีลูกเกิน18ปีก็ถือว่าเป็นคนโสดแล้วใช่ไหมคะเป็นไม่เป็นคนโสดคนข้างถามมาเยอะค่ะใช่ค่ะส่วนลูกเกิน18 ก็สมัครเองเป็นสิทธิ์ใครติดมันไปเลย รงไหมถ้ามีผมจะให้หยุดเรื่องการชี้แจงนะครับ เดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องการทำแผนของอำเภอเราจะได้คุยกันนะครับก่อนที่จะแย่งประชุมใหญ่ในวันที่สองถ้าไม่มีก็วันนี้ต้องขอบคุณทางคณะของท่านสำนักงานทางจังหวัดนะครับ แล้วก็ผู้ที่มาร่วมให้คำชี้แจงนะครับในการลง บฏิรัติการแห่งรัฐนะครับของกรวงเรียนอาจารย์ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่เสียสละเวลาแล้วก็ได้ให้ความรู้ความกระจ่างแล้วก็ตอบคำถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดีมากนะครับต้องขอบคุณครับพวกเราคงมือขอบคุณทางคณะท่านทั้งใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปกับคณะของพวกเรา ต้องลุกขึ้นมาด้ไหไหมต้อง เดี๋ยวพวกเราถ่ายจากข้างหลัก็แล้วกันนะ Thank you.